สวัสดีค่ะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการสร้าง Image จาก Definition File ค่ะ โดยในตัวอย่างนี้นะคะ จะเป็นการติดตั้ง OpenCV เพิ่มเข้าไปค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะ CD เข้าไปที่ผ่านที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบนะคะ จะพบว่าภายใน Directory มีไฟล์ที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมด 3 ไฟล์ด้วยกันนะคะ แต่สำหรับในวิดีโอนี้ไฟล์ที่เราจะใช้จะมีไฟล์เดียวค่ะ ซึ่งก็คือไฟล์ my underscore definition file underscore at opencv dev นะคะ ใช้คำสั่ง cat เพื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูค่ะ ในส่วนบนสุดนะคะจะเป็นส่วนของ bootstrap docker เพื่อบอกว่าตัวคอนเทนเนอร์ที่เราจะนำมาใช้เป็นตัวเบสเนี่ยหรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวฐานแล้วก็ install ตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะ จะมาจาก docker จากนั้นในส่วนของฟอร์มเขาจะบอกว่านำมาจาก Docker ที่เป็น TensorFlow แล้วก็ TensorFlow เป็นเวอร์ชัน2.2.1 GPU ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นส่วนของโพสต์นะคะ ก็จะเป็นส่วนของมันที่ใช้ ก็จะเห็นว่าจะมีการอัปเดตแพ็กเกจ จากนั้นก็จะมีการติดตั้ง libgl dev ค่ะ ซึ่งเป็น dependency ของตัว opencv นะคะ คำสั่งถัดมา ก็จะเป็นการอัปเกรด pip นะคะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการสั่งให้ pip install ตัว opencv ค่ะ จะเห็นว่ารูปแบบคำสั่งก็จะเหมือนกับเวลาที่เราติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องที่เป็น Ubuntu ของเราเลยค่ะ ถัดมานะคะทำการ build ตัวคอนเทนเนอร์โดยการใช้คำสั่ง sudo singularity build ตามด้วย output ค่ะ ในที่นี้จะเป็น mytf บวก opencv.zip นะคะ จากนั้นตามด้วย definition file ที่จะใช้ค่ะ ในที่นี้จะเป็น my definition file underscore at opencv.dev นะคะ ทำการ enter นะคะ โปรเซสนี้นะคะ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกัน อันดับแรกเลยคือ เรามีแคชไฟล์ของเบสคอนเทนเนอร์ของเราหรือเปล่านะคะ ถ้าไม่มีจะมีเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม ในส่วนถัดมาคือตัวคำสั่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปค่ะ ว่าเรามีการติดตั้งเยอะไหม อย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะ ก็จะมีการอัปเกรดปิ๊บแล้วก็มีการติดตั้ง OpenCV ค่ะ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่ เมื่อ build เสร็จสิ้นนะคะใช้คำสั่ง ll เพื่อตรวจสอบไฟล์ จะพบไฟล์ mytf บวก opencv.zip เพิ่มเข้ามาค่ะ ถัดมานะคะเราจะตรวจสอบการ build container ของเรา โดยการ shell เข้าไปใน container นั้นค่ะ เพื่อตรวจสอบว่าภายใน container มีซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งไว้เรียบร้อยดีนะคะทำการใช้คำสั่ง singularity shell ตามด้วย mytf บวก opencv.zip นะคะ ตรงนี้นะคะจะมีจุดสังเกตคือ มีคำว่า singularity ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าอยู่ด้านหน้านะคะ ซึ่งเป็นการบอกว่าเราอยู่ในคอนเทนเนอร์ของเราแล้วค่ะ ถัดมาใช้คำสั่ง Python เพื่อเปิดเชลของ Python ขึ้นมาค่ะ ทำการทดสอบโดย import ตัว OpenCV นะคะ ในที่นี้จะเป็น import CV2 ค่ะ จากนั้นก็ลอง import library อื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่ามี library ที่เราต้องการใช้ครบถ้วนหรือเปล่านะคะ